พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนสร้างความเข้มแข็ง ให้ธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลด้วยไอที อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลของไทย เติบโตอย่างต่อเนื่องครับ ในมุมของผู้ประกอบการนั้น การให้บริการนักท่องเที่ยว ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยที่ยังคงรักษาระดับคุณภาพของการบริการให้ดีดังเดิม หรือพัฒนาให้ดีขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากหากเรานำระบบไอทีเข้ามาช่วยจัดการครับ i t a p สวทช และผู้เชี่ยวชาญคือ บริษัท Intelligent System Corporation จำกัดเข้าไปช่วยให้คำปรึกษาและทำโครงการ นิกรมารีนทัวริซึมออนไลน์ ERP ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานจอง และจัดการข้อมูลการจองในธุรกิจเดินเรือ และรับส่งผู้โดยสารทางทะเล และชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยวออนไลน์ ให้แก่บริษัทนิกรมารีนจำกัด ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงาน งานผู้ใช้ระบบทำงานได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถปรับเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา สร้างโอกาสและช่องทางในการขายได้เพิ่มขึ้น สนับสนุนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี โดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000